นูชอบไส้เดือนละลูก เพราะว่าดูสิคะ มันมีหนึ่งร้อยตัว แล้วมันขยันทำงานค่ะทำงานเลยทำงานช่วยทำให้เกษตรกรไม่เหนื่อยค่ะ มันช่วยปรับปรุงต้นไม้ แล้วมันยังกินผัก แล้วมันก็ทำเป็นปุ๋ยได้ค่ะ หนูก็เลยเลี้ยงมันดูสิคะ หนูรักมันที่สุดเลยอะมีตัวอ้วนด้วย ไปเราไปเอาผักให้มันอีกไหมลูกไปนี่คือไส้เดือนนะคะ ที่เราเอาผักมาใส่ให้มันแล้วเดี๋ยวให้มันกินคืนนี้เนาะ นี่นี่นี่นี่ไส้เดือนอ่าฮะนี่นี่นี่นี่ค่ะนี่น่ารักค่ะ อยากจุ๊บมันอ่ะ ว้าไปเรื่อยไม่เอา ว้ายหนูค่ะ What is t นี่ตรงนี้มัน ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ โอ้เราไม่บักลัวเลยเนาะ นี่ตัวใหญ่ดีมาเนี่ยเด็กแม่โจ้ค่ะ เด็กแม่โจ้ผลผลิตจากแม่โจ้ค่ะโอ้ยจะเป็นลมมาเนี่ยโอ้ยจะเป็นลมแล้ว ชอบเนี่ยแหละค่ะเด็กๆ ก็กินไส้เดือนเนี่ยรู้รู้ไหมมันทำให้พรวนดิน มันพรวนดินต้นไม้ด้วยนะ มันเป็นสัตว์ที่ดีกับพืชนะรู้ไหม ตัวใหญ่ค่ะ อือหือพิมไม่กลัวหรอคะ ไม่กลัวค่ะ